สวัสดีครับ เราก็จะมาสอนหาเงินฟรีครับ หาเงินฟรี นี่โหลดโปรแกรมนี้มาเลยครับ นี่ฟอนโตครับโหลดมาครับ สีฟ้าเนี่ย เนี่ย ของผมได้แล้ว 2,300 แต้มนะครับเงินปัจจุบันก็8บาทนะครับ จะสอนวิธีเอาแต้มนะครับ เนี่ย เอาแต้มก็มาป้อนรหัสอ้างอิง เนี่ย คุณก็ป้อนปึ๊บเนี่ยป้อนโคดนี้เลยคุณจะป้อนป้อนแล้วเนี่ยคุณก็จะได้คะแนนเท่านี้เงินเท่านี้ป้อนกันนะครับสำหรับคนสมัครใหม่เนี่ยคะแนนฟรีพวกนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ